มาเดี๋ยวจัดฟีเจอร์กันต่อเลยนะครับ ผมไม่รอช้าไม่รีรอเช่นเคยไปพันห้าจุกจุกก็บอกมานห้าจุกจุกมาดูว่าจะแตกดิบแต่ดีหรือเปล่านะ ขอดีๆ เด้อต้นไม้ขอดีๆ เด้อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แวะมาเล่นเกมนี้เลยนะครับ ผมวันนี้ วันนี้ก็แวะมาเล่นกันสักหน่อย ขอสองทองเข้าอย่างนี้คือจบเลย ขอสองทองเข้าอย่างนี้คือจบเลยครับผม เฮ้ยสองแดงสองซองเพื่อจังหวะนี้สองแดงสองซองว่ะขออีกซองหนึ่งก็ได้มาขอซองแดงซองหนึ่งก็ได้มาลุ้นกันไปครับผมลุ้นกันไปพร้อมๆ กันนะเพื่อนนะเอออย่าเพิ่งหมดเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งหมดสวยสองแดงซะด้วยสองแดงซะด้วยจับไปกลายเป็นซองทองไปแล้วนะเพื่อนนะจังหวะนี้กลายเป็นทองซองเหลืองซะแล้ว มา มา มาไหลไปผมไหลไปยาวๆไหลไปยาว ๆ อย่าหยุดอย่าย่อน ขอแจมแจมเด้อเพื่อนขอแจมแจมลำแนมหวาวไปเลยโอ้โหสองเขาจุกจัดจังหวะนี้ว่ายังไง จังหวะนี้ว่ายังไงสองเขาจุกจัดเลยครับผมเอาเรื่องว่ะ ทั้งสองทองทั้งสองแดงเลยชิดโคกโอ้โห อะไรขนาดนั้นวะหน้าอะไรขนาดนั้นวะหน้าจัดมาจัดมา จัดมาจัดมาแบบเต็มกระเต็มจอเลยนะเพื่อนนะผมว่าส่งมาดีชัวร์เลยไหมผมว่าส่งมาดีแน่นอนนะผมรอดูว่าจะหมดกอกเร็วหรือเปล่าอย่าเพิ่งหมดนะ ไปยาวๆเพื่อนไปยาวๆ สวยงามโอ้โหเลยดูซองแดงไหมซองหนึ่งแล้วอ่ะ ขออีกซองนึงได้ไหมขอซองแดงสักซองนึงได้ไหมจะได้ซองทองสักสามซองไปเลยตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยได้ซองทองสามซองเลยนะเพื่อนนะ มันได้ยากมากเลยนะครับผมโอ้แต่แค่สองซองนี่ก็แบบสุดแล้วนะ ยาวไปผมยาวไป จังหวะนี้ก็น่าจะคูร้อยกว่าแล้ว ผมว่า ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมในเกมนี้นะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะย้ำว่าที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมระวังโดนโกงกันด้วยนะครับนะ อย่าเอาไปผมจาดมาแจมๆอย่าเพิ่งหมดกลองนะเพื่อนกำลังไหลดิบไหลดีเลย กำลังไหลดิบไหลดีเลยจังหวะนี้โอ้ไม่ไหลรัวจัดอะคือไม่ไหลยาว จัดเลยเคแล้วเบ็ดยี่สิบนะ เพื่อนเบ็ดยี่สิบอย่าลืมนะเบ็ดยี่สิบอืออย่างได้อยู่อะอย่างได้อยู่ ครับผมจัด ไป จัด ไปชุดใหญ่ ไฟกระพริบเลยนะเพื่อน เก็บตัวคูณกันแบบรัวรัวยังมาสวยอยู่ผมยังมาสวยอยู่ขอยสักซองหนึ่งได้ไหมขอยสักซองหนึ่งได้ไหมซองทองก็ได้ซองแดงก็ดีจัดมาหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนหมดกอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจังหวะนี้มา มาดูว่าจะได้ตัวคูณเท่าไหร่นะครับ ผมน่นะคูณ2 300อยู่มึงเนี่ย300โอ้โหคูณ300 เลยเหรอโอ้โหเกือบ 400เช็ดเท่หมับเอาให้ไปจังหวะนี้ จังหวะนี้หมับเขาให้ไปแล้ว ผมแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ไปพอ 7,880 บาท ไอเช็ดโคก ผมซื้อไปแค่พันห้าแล้วเมื่อ แตกไปเจ็ดพันแปดเช็ดคีบอกเลยว่าโคตรแจ่มโคตรแหลมโคตรว้าวผมโอเควันนี้ขอพาวที่มึงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะเมื่อนะถ้าขายชอบวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในใจให้ผมกันด้วยนะครับผมแลยใครตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ผมหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรรับตลอดเช่นเคยนะเมื่อนนะเอามาเจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวผมมาจัดเกมนี้อีกแน่นอนนะแต่ดิบแต่ดีขนาดนี้จัดไป